อ๋อ นึกขึ้นได้ แล้วบ้านนี้มีโรคอะไรบ้างครับ นี่ไงกำลังจะให้ดูอยู่พอดีเลย เรื่องโรคและวิธีการรักษาโรคต่างๆ นี่ไง อ๋อ ครับป่ะมงั้นไปดูเลยครับ เดี๋ยว อันนี้ของพี่ พี่ต้องพูดนะ นะ โรค และการป้องกันรักษาโรค การปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นมาก และขาดการจัดการที่ดี เป็นผลให้สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำให้ปลาเกิดความเครียด เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้ง่าย และการเลี้ยงปลาในกระชังก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน รสิทธิ์สัตว์น้ำนะคะ อย่างเช่นพวกเห็บระคัง ปิงไสหนอนสมอนะคะ พวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่อไป อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกสเตปโตคอคัสนะคะโรคที่เป็นแบคทีเรียที่เกิดกับปลานินที่เราพบโดยทั่วไป โดยโรคที่พบได้แก่เห็บป่า เห็บระคัง ซึ่งพยาธิกลุ่มนี้จะทำลายลูกปลามากกว่าปลาขนาดใหญ่ รักษาโดยการใช้ฟอร์มาลีนอัตราความเข้มข้น 25-50 ส่วนในล้านส่วน ปลิงใส พวกนี้จะเข้าเกาะบริเวณเหงือกทำให้เหงือกบวมหนาขึ้นปลาหายใจไม่สะดวก รักษาโดยการใช้ฟอร์มาลีน อัตราความเข้มข้น 25-50 ส่วนในล้านส่วน หนอนสมอมีส่วนของอวัยวะที่มีปลายแหลมฝังไปในเนื้อปลา พื่อช่วยในการยึดเกาะและกินเซลล์หรือเลือดป่าเป็นอาหารทำอันตรายต่อปลาอย่างรุนแรงทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่และเสียเลือดมาก อาจทำให้ปลาตายอย่างรวดเร็ว มักพบในปลาหนินที่เลี้ยงในกระชังเป็นส่วนใหญ่ รักษาโดยการ แช่ในไตรโคฟอน อัตราของข้น 0.25ถึง0.5 ส่วนในล้านส่วนตลอดเวลาหายไวๆนะจ๊ะน้องปลา โรคตัวด่าง มักพบในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ในช่วงอากาศเย็นฝนตกหนักและหลังจากขนย้ายปลา ปลาที่พบอาการตัวด่างมักตายอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่รีบรักษาปลาจะตายหมดบ่อภายใน 24-48 ชั่วโมง รักษาโดยการใช้ยาเหลืองแช่ในอัตราความเข้มข้น1-3 ส่วนในล้านส่วน ถ้าลูกปลาที่อนุบาลในบ่อปูนหรือถังไฟเบอร์ อาจใช้ด่างทับทิมในอัตราความเข้มข้น 2-4 ส่วนในล้านส่วนแช่ตลอดเวลา โรคติดเชื้อแอโรโมนัสปลาจะมีอาการตกเลือดตามตัวท้องบวม มีเลือดปนน้ำเหลืองในช่องท้อง หรือมีแผลหลุม รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารในอัตรา 3-5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ให้ปลากินนาน 5-7 วัน โรคติดต่อสเตปโตคอคัสปลาจะมีอาการตาขุ่น ตาบอดหรือตกเลือดภายในลูกตา บางครั้งพบว่าใต้คางหรือช่องขับถ่าย มีอาการบวมแดง มีเลือดภายในช่องท้อง โรคนี้เป็นลักษณะของโรคเรื้อรังปลาจะแสดงอาการของโรคช้า และเป็นเวลานานกว่าปลาจะตาย รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารในอัตรา 3-5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมให้ปลากินนาน 5-7 วัน เชื้อราทำให้เกิดแผล และบริเวณแผลจะมีเส้นสีขาวคล้ายขนขึ้นฟูเป็นกระจุก ปลาจะกินอาหารน้อยลง รักษาโดยการใช้ไตรฟูลาริน แช่ในอัตราความเข้มข้น 0.05ถึง0.1 ส่วนในล้านส่วน การป้องกันการเกิดโรค 1. ระวังไม่ให้ปลาเกิดความเครียด โดยการดูแลสุขภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ปล่อยปลาหนานแน่นจนเกินไป มีการถ่ายเทน้ำให้อาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม 2. เมื่อนำปลาใหม่เข้ามาในฟาร์ม ควรแช่ฟอร์มาลีนอัตราความเข้มข้น 25-50 ส่วนในล้านส่วน เพื่อกำจัดปรสิตที่อาจติดมากับปลา 3. เมื่อมีการขนส่งปลา ควรแช่เกลือในอัตรา 0.1ถึง0.5%เพื่อลดความเครียดให้กับปลา 4. ซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่เคยมีการระบาดของโรค อย่างนี้สิ ถึงจะแจ๋ว อ๋อ อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจนะพี่นวยขอผมดูได้ไหมได้สิ ได้สิมีอีกหลายคลิปเลย เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกันไปเลย